CT สแกนหรือ Computerized Tomography Scan เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายด้วยการฉายรังสี X ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจ แล้วใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเป็นภาพในระนาบต่างๆ รวมถึงภาพสามมิติ CT สแกนรุ่นใหม่ล่าสุดของโรงพยาบาลเวชธานี มีระบบ AI เข้ามาช่วยในการจัดท่าทางและตำแหน่งของผู้ป่วย ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมกับตำแหน่งรังสีมากที่สุด ึงลดการได้รับรังสีเกินความจำเป็น รวมถึงมีซอฟต์แวร์อัลตราโรโดสช่วยลดปริมาณรังสีสำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองโรค ซอฟต์แวร์ออลตเมตวัดปริมาณเลือดออกในสมอง หรือเลือดข้างในบริเวณอื่น ๆ โปรแกรม Snap Freeze ช่วยลดข้อจำกัดในการเตรียมตัวของผู้ป่วย เช่น จากเครื่องรุ่นเดิมที่ต้องให้ผู้ป่วยกินยาเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ไม่เกิน 80 ครั้งต่อนาที แต่เครื่องรุ่นใหม่สามารถทำได้เลย ไม่จำเป็นต้องปรับลดอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ป่วย นอกจากความละเอียดคมชัดที่มากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการฉีดสารพิษรังสีเข้าสู่ร่างกาย จาก 2มิลลิลิตรเหลือเพียง 1.2มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมและยังช่วยลดระยะเวลาในการสแกน จากที่จะต้องกลั้นหายใจนาน 15 วินาที ก็เหลือเพียง 10 วินาทีต่อการสแกน 1 ครั้ง ขั้นตอนการตรวจ CT สแกนเริ่มจากงดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงแต่สามารถจิบน้ำเปล่า ได้ หลังจากนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าและถอดเครื่องประดับออกให้หมด ในกรณีตรวจภายในช่องท้อง อาจต้องดื่มสารทึบรังสีหรือน้ำเปล่าประมาณ 1 ลิตร ก่อนเข้าห้องตรวจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ ผู้ป่วยเด็กที่ไม่สามารถอยู่นิ่งได้ แพทย์อาจต้องให้ยาระงับความรู้สึกหรือดมยาสลบขณะตรวจ เพื่อให้การวินิจฉัยแม่นยำยิ่งขึ้น ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน หอบหืดภูมิแพ้ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และในวันตรวจควรมีญาติมาด้วย และถ้าใครสงสัยว่าตั้งครรภ์ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้ารับการตรวจ เพราะรังสีมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์การตรวจซีทีสแกนจะใช้เวลาประมาณ 45-90 นาทีขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ต้องการตรวจ สำหรับผู้ป่วยที่ฉีดสารทึบรังสีหลังจากตรวจเสร็จแล้ว จะต้องรอดูอาการต่ออีก 15 นาที ดื่มน้ำเปล่าให้ได้ 1-2 ลิตรภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยขับสารทึบรังสีออกจากร่างกาย และสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ทั้งนี้จะใช้เวลารอผลประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะส่งผลตรวจให้กับแพทย์เพื่อประเมินอาการและความผิดปกติ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆ จากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ